กูออกจากบ้านมาห้าเดือนเจอคนปลอมอยู่ห้าเมืองวันอ่านแล้วชองกระเป๋าที่กูเคยร้องไปเก้า อย่าไปโตอีน้อง มึงก็ควรจะหลบไปกว่าทำมึงสลดใจ ไม่สนว่ามึงก็บดใดควรจะมึงแต่ควรจะหมดไปมาต้องกูไม่เท่าไหร่มาสาวมาไซอีรูรูมอาแทมันไม่ถึงใจเธอบอกอย่าใช้ โอทีครุชกูหลออตายมาเยอะขนาดที่มึงยังลูกตุ๊ชเคบีมาดอมีชื่อทุกคนที่กูพูดเย้กูออกจากบ้านมาห้าเดือนเจอคนปลอมอยู่ห้าเมือง มีชื่อมึงในชาวเมืองกูบอกไปแล้วไม่อยากจะพูดถือว่าร้านนี้เป็นราวออกจากบ้านมาห้าเดือนเจอคนปลอมอยู่ห้าเมืองวันอ่านซองกระเป๋าที่กูเคยร้องไปเก้าเดือนและกูขาดสหัสไอสัตว์ไม่มีชื่อมึงในชาวเมืองกูบอกไปแล้วไม่อยากจะพูดถือว่าร้านนี้เป็นราวเตือน嗯。